การใช้งาน Google Form การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form ใช้สร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามได้หลาย ๆ รูปแบบค่ะทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ทำข้อสอบ ทำแบบสำรวจทำแบบลงทะเบียนในการประชุม หรือลงบันทึกใช้ห้อง ยืมรถ ยืมหนังสือ เป็นต้นค่ะ Google Form มีฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบนะคะ สำหรับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ นอกจากจะฟรีและก็ใช้ง่ายแล้ว ยังสามารถแทรกในส่วนของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ วิดีโอ ได้อีกด้วย สามารถนำข้อมูลมาทำรายงานสรุป หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกก็ได้ค่ะ แบบสอบถามหรือฟอร์มนี้ ยังส่งถึงผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลิงก์ของฟอร์มเข้าไป พร้อมอีเมล นำฟอร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อก หรือหน้าเว็บเพจ ก็ได้ เมื่อผู้รับกรอกข้อมูลเรียบร้อยไม่ว่าจะรูปแบบใด แล้วยืนยันส่งกลับ ข้อมูลจะส่งมายัง Google Sheets ที่เชื่อมต่อกับฟอร์มนั้นๆ สามารถดูผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ในรูปของตาราง Spreadsheet และมีชื่อเดียวกันกับชื่อฟอร์ม โดยจะเก็บค่าได้สูงสุดถึง 4 0 0 0 0 0เลขคอร์ดเชียวค่ะ การเข้าใช้งานจะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อน โดยใช้บัญชีของ Gmail ก็จะสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบของ Google Form ได้ทันที โดยเลือกไอคอนแอปแล้วก็คลิกเลือกฟอร์มค่ะ ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีวิธีตามขั้นตอนดังนี้นะคะ เราสามารถเข้าไปสร้างแบบสอบถามได้ โดยคลิกที่ไอคอนแอปของ Google เลือก Drive เลือก New แล้วก็เลือก Google Form ค่ะ หรือคลิกเลือกที่ Form ได้เลย เมื่อเปิด Google Form จะปรากฏเมนูต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ เมนูสำหรับสร้างเอกสารประเภทอื่น ได้แก่ Doc Sheet Slide สร้างเอกสารใหม่ เอกสารต้นแบบ เอกสารที่มีอยู่ กำหนดความเป็นเจ้าของ เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนการจัดเรียง เปิดเอกสารจาก Google Drive จากนั้นเราก็เลือกสร้างเอกสารค่ะ ที่แบงกระดาษเปล่า หรือว่าสร้างฟอร์มจากเอกสารต้นแบบ ที่ Template Gallery หรือว่าจะสร้างจากเอกสารที่มีอยู่แล้วก็ได้ค่ะ จะปรากฏการทำงาน 2 ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของ questions กับ response นะคะ ในส่วนของ question เราสามารถกำหนดชื่อเรื่องแบบสอบถาม ที่ untitled form ถัดลงมาสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมที่ form description ค่ะ ใส่คำถามด้วยการพิมพ์คำถามที่ untitled question แล้วเลือกประเภทคำถาม ซึ่งมีให้เลือกถึง 7 รูปแบบด้วยกันนะคะ แบบแรกจะเป็น short answer คำถามต้องพิมพ์คำตอบเป็นข้อความที่มีความยาวไม่มากนักค่ะ ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแบบสั้น ๆ อีกแบบหนึ่งคือข้อความย่อหน้า (paragraph) เป็นคำถามที่ต้องพิมพ์คำตอบเป็นข้อความที่มีความยาวหลายบรรทัด ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ยาวขึ้นได้ค่ะ แบบ multiple choice หรือหลายตัวเลือก จะเป็นคำถามที่มีตัวเลือกมากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ผู้ใช้เลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้นค่ะ แบบเช็คบ็อกซ์ ช่องทำเครื่องหมายคำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ ให้ผู้ใช้เลือกรายการได้ไม่จำกัดจำนวนค่ะ แบบ drop down เลือกจากรายการ จะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ ให้เลือกเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้น โดยเลือกจากรายการที่กำหนดให้ค่ะ l i n e a r scale คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นระดับตามที่กำหนดค่าเป็นตัวเลข ให้ผู้ใช้เลือกระดับของคำตอบที่ต้องการในลักษณะเป็นลำดับขั้นสเกลเช่น จาก 1 ถึง 5 ค่ะ แบบตาราง multiple choice grid คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นระดับตามที่กำหนดค่าเป็นตัวเลข และมีประเด็นคำถามย่อยได้หลายคำถามค่ะ ตัวเลือกอื่น ๆ ก็ได้แก่ไฟล์อัปโหลด ใช้อัปโหลดไฟล์แบบฟอร์มที่มีอยู่จาก Google Drive Date คือใส่วันที่ค่ะ และ Time ใส่เวลาค่ะ จากนั้นเลือกกลุ่มที่ช่วยจัดรูปแบบการแสดงคำถามนะคะ มีเพิ่มคำถาม เพิ่มหัวข้อและข้อความอธิบายเพิ่มเติม ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอกำหนดการแบ่งหน้า การทำสำเนาหรือว่าลบคำถาม สามารถเลือกได้ที่ Duplicate เพื่อคัดลอกคำถามที่มีลักษณะเหมือนๆกันค่ะ ถ้าจะลบคำถามก็กดไปที่ถังขยะหรือว่า delete ค่ะ การแก้ไขรูปแบบคำถาม สามารถเลือกไปที่ข้อคำถามที่ต้องการ แล้วก็คลิกที่เครื่องมือเลือกรูปแบบคำถาม แล้วก็คลิก เปลี่ยนประเภทของคำถามได้เลยค่ะ การตกแต่งแบบสอบถามให้สวยงาม โดยเลือกที่ Color Palette ค่ะ เลือกสีที่ต้องการ หรือโดยการใช้ทีม โดยเลือกไอคอนที่อยู่ขวาล่างสุดค่ะ จากนั้นก็เลือกทีมที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับแบบสอบถามค่ะ การเข้าดูข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เราสามารถดูจำนวนผู้ตอบ ในส่วนของ Response ค่ะ ถ้าต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลการตอบแบบสอบถาม ให้คลิกที่ดูการตอบกลับ View Response ผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะอยู่ในรูปของตาราง Spreadsheet ค่ะ และมีชื่อเดียวกันกับชื่อฟอร์ม แต่จะมีคำว่าการตอบกลับต่อท้ายค่ะ การดูผลลัพธ์จาก Spreadsheet นะคะ คำถามแต่ละข้อในแบบฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในแต่ละคอลัมน์ค่ะ แต่ละแถวจะมีเวลาที่ผู้ใช้ได้กรอกแบบสอบถามด้วย เราสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ เป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆกัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และใช้ในงานอื่นต่อไปค่ะ เช่น Microsoft Excel PDF Document เป็นต้นค่ะ โดยคลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกดาวน์โหลด as จากนั้นเลือกรูปแบบของไฟล์ที่เราต้องการ สามารถนำไปทำรายงานสรุปหรือว่าทำในรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลก็ได้ค่ะ